明天我们干什么呀？我也不知道。我们还有一天的时间在这座小镇里游览，要不我们问问导游吧？怎么了，先生？我听着。你能为我们再推荐一个博物馆吗？我们也想有一个讲法语、印尼语、中文的导游。那您一定得去普吉泰华博物馆。那是一个讲述了普吉岛华人社区故事的博物馆。 那里中文的导游吗？我下午五点左右和您联系，可以吗？我需要找到一个可以当您导游的人。好的，没问题。สำหรับบทเรียนที่หตอนที่สนี้นักท่องเที่ยวทั้งสองคนปรึกษากันบ้าพรุ่งนี้จะทำอะไรดีนักท่องเที่ยวคนแรกบอกว่ายังไม่รู้ และยังมีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเที่ยวในตัวเมืองจึงขอคำแนะนำจากมักคุเทศมักคุเทศตอบว่ายินดีให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวขอให้มักคุเทศแนะนำพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งและต้องการหามักคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วย มักคุเทศพิพิธภัณฑ์แนะนำว่าต้องไปดูพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทหัวซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ต นักท่องเที่ยวสอบถามเกี่ยวกับการหามักคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศส มักคุเทศพิพิธภัณฑ์หอยบอกว่าจะติดต่อนักท่องเที่ยวทั้งสองตอนเวลาประมาณ5โมงเย็นเพราะต้องหาคนที่ว่างสำหรับมาเป็นมักคุเทศให้นักท่องเที่ยวแจ้งว่าโอเคไม่มีปัญหาและจะรอให้มักคุเทศพิพิธภัณฑ์ติดต่อกลับมาสำหรับประโยคเ贴我们干什么呀แปลว่า พรุ่งนี้เราจะทำอะไรกันคำว่า明天แปลว่าพรุ่งนี้คำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า单แปลว่าทำคำว่า什么แปลว่าอะไรคำว่า อย่าง เป็นคำสับเสริมน้ำเสียงเพื่อใช้ในประโยคคำถามหรือประโยคบอกเล่า ในกรณีนี้คือคำว่านะ สำหรับประโยค我也不知道 我们还有一天的时间，在这座小镇里游览。要不我们问问导游吧。แปลว่าไม่รู้เหมือนกันเรามีเวลาอีกหนึ่งวันสำหรับเที่ยวในเมืองลองถามไกด์เราได้ไหมคำว่าหแปลว่าฉันคำว่าเแปลว่าด้วยคำว่าผแปลว่าไม่คำว่า知道แปลว่าทราบคำว่า 我们แปลว่าพวกเรา คำว่า还有แปลว่ายังมี คำว่า一天แปลว่าหนึ่งวัน คำว่า的แปลว่าของ คำว่า时间แปลว่าเวลา คำว่า在这座แปลว่าอยู่ที่ คำว่า小镇里แปลว่านี้แห่งหรือแห่งนี้ คำว่า游览แปลว่าหมู่บ้าน ในที่นี้คือที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว สำหรับประโยค要不我们问问游吧แปลว่าไม่อย่างนั้น ลองถามไกด์เราได้ไหมคำว่า要不แปลว่าไม่อย่างนั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า问问แปลว่าถามถามหรือลองถามคำว่า导游 แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ คำว่าปะเป็นคำเสริมประกอบคำถาม ในที่นี้คือคำว่านะเถิดนะ สำหรับประโยค怎么了先生我听着呢แปลว่าเป็นอย่างไรหรือคุณ ฉันฟังคุณอยู่นะ คำว่า怎么了 แปลว่าเป็นอย่างไร ในกรณีนี้อาจจะแปลว่า ว่าไง จะเหมาะสมกว่าคำว่าเชี่ยเฉิง แปลว่าคุณผู้ชายคำว่าหัวแปลว่าฉันคำว่า ทิ้งเจอแปลว่าฟังอยู่ ส่วนคำว่า เนาะเป็นคำเสริม แปลว่านะสำหรับประโยค你能为我们再推荐一个博物馆吗 我们也想有一个讲法语导游。แปลว่า ช่วยแนะนำที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์สักแห่งได้ไหมคะเราต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยค่ะคำว่ามีแปลว่าคุณคำว่านงแปลว่าสามารถคำว่า为แปลว่าสำหรับคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า在แปลว่าอีกคำว่า 推荐แปลว่าแนะนำคำว่า一个แปลว่าหนึ่งที่หรือหนึ่งแห่งคำว่า博物馆แปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่า吗แปลว่าไหมสำหรับประโยค我们也想有一个讲法语导游แปลว่า เราต้องการมัคคุเทศที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้ด้วยค่ะคำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่าเยแปลว่าด้วย คำว่า想แปลว่าคิดอยาก คำว่า有แปลว่ามี คำว่า一个แปลว่าหนึ่งคน คำว่า讲แปลว่าพูด คำว่า法语แปลว่าภาษาฝรั่งเศส คำว่า导游แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศ ำหรับประโยค那您一定得去普吉泰华博物馆那是一个讲述了普吉岛华人社区故事的博物馆แปลว่า ขอแนะนำให้ไปชมพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวค่ะ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าชีวิตชุมชนชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตคำว่าน่ะแปลว่าถ้าอย่างนั้นคำว่านีแปลว่าคุณหรือท่านคำว่า一定 แปลว่าแน่นอนคำว่า เกแปลว่าต้องคำว่า ฉิ่แปลว่าไปคำว่าภูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าไหหวา แปลว่าไทยหัวคำว่ากวนแปลว่าพิพิธภัณฑ์คำว่าน่าแปลว่านั่นคำว่า是แปลว่าเป็นหรือคือคำว่าีเก แปลว่าหนึ่งแห่งคำว่า讲述แปลว่าอธิบาย คำว่า了แปลว่าแล้วคำว่าภูจีแปลว่าภูเก็ตคำว่าต่อแปลว่าเกาะคำว่า华人แปลว่าจีนพ้นทะเลคำว่าเชื่อชื่อแปลว่าชุมชน คำว่าเตแปลว่าของคำว่า 博物馆แปลว่านิทาน เรื่องราว ตำนาน สำหรับประโยค那里有法语的导游吗แปลว่าแล้วไกพูดฝรั่งเศสละ่ะ คำว่า那里แปลว่าที่นั่น คำว่าจีแปลว่ามี คำว่า法语แปลว่าภาษาฝรั่งเศส คำว่า的แปลว่าของ คำว่า导游 แปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศสำหรับประโยค我下午五点左右和您联系可以吗我需要找到一个可以当您导游的人แปลว่าดิฉันจะติดต่อลูกค้าเวลาประมาณ 17 นาฬิกานะคะ ต้องหาไกด์ที่ว่างขึ้นมาเป็นไกด์ให้ค่ะ คำว่าหัวแปลว่าฉัน คำว่า下午แปลว่าตอนบ่าย คำว่าห้าอ่านเป็นภาษาจีนว่าหูคำว่าเปียนแปลว่าโมง คำว่า左右แปลว่าราวๆหรือประมาณ คำว่าเอแปลว่ากับหรือและ คำว่าหนีแปลว่าคุณหรือท่าน คำว่าเีฉีแปลว่าติดต่อ คำว่าเ้ยแปลว่าได้ คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค我需要找到一个可以当您导游的人ซึ่งแปลว่าฉันจะต้องหาไกด์ที่ว่างมาเป็นไกด์ให้นั้น คำว่า我แปลว่าฉัน คำว่า需要แปลว่าจำเป็นต้อง คำว่า找到แปลว่าหาได้ คำว่า一个 แปลว่าหนึ่งคนคำว่าเ้ยแปลว่าได้คำว่าต้อง แปลว่าทำหน้าที่คำว่าหนีคำว่าต่โยแปลว่าไกด์หรือมัคคุเทศก์คำว่า的แปลว่าของคำว่าเรนแปลว่าคนสำหรับประโยค好的没问题我们等着您的消息แปลว่าโอเค ไม่มีปัญหาครับ เราจะคอยให้คุณติดต่อมา คำว่า好的แปลว่าดีหรือโอเค คำว่า没แปลว่าไม่มี คำว่า问题แปลว่าปัญหา คำว่า我们แปลว่าพวกเรา คำว่า等着แปลว่ารออยู่ คำว่า您แปลว่า คุณหรือท่าน คำว่า 的แปลว่าของคำว่า消息แปลว่าข้อมูลข่าวสาร